สำหรับบทเรียนที่ 7 ตอนที่ 1 นี้ นักท่องเที่ยวกล่าวทักทายเจ้าหน้าที่สนามบินและสอบถามเจ้าหน้าที่สนามบินว่าที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม อยู่ที่ไหน เจ้าหน้าที่สนามบินบอกว่าให้เดินตรงไปและเลี้ยวซ้าย ที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่มจะอยู่ห่าง 150 เมตร นักท่องเที่ยวกล่าวขอบคุณบ o l e h k a h saya mengajukan satu pertanyaan, Bu, saya mendengarkan Anda, Bu. Bisakah saya mendapatkan pengembalian uang dalam bentuk tunai? Baik, Bu. Anda bisa mendapatkan uangnya secara tunai dan transfer melalui bank. Terima kasih. Dengan ini, saya akan membelikan mainan bisa diemong, boneka, buat keponakan perempuan saya. Untuk punya saya, saya memilih transfer melalui bank. ำหรับประโยค Hello Bu แปลว่า สวัสดี สำหรับประโยค h e l l o di mana kantor pengembalian uang pajak แปลว่า สวัสดี ที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่มไปทางไหนคำว่า แปลว่าที่ไหนคำว่า kantor แปลว่า ที่ทำงานคำว่า pengembalian แปลว่า การคืนให้สังเกตว่าคำนี้ออกเสียงว่า เปอร์งา เนื่องจากอักษรคู่ ng จะออกเสียงเป็น งองงูในภาษาอินโดนีเซีย คำว่า หวังแปลว่า เงิน คำว่าปาจักแปลว่า ภาษี สำหรับประโยค jalan lurus dan belok kiri kantornya berjarak sekitar 150 meter แปลว่า คุณเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้าย สำนักงานจะอยู่ห่างจากนี่ 150 เมตร คำว่า jalan แปลว่า ถนน เมื่อใช้ร่วมกับคำว่า lurus จะแปลว่า เดินตรงไป คำว่า dan แปลว่า และ คำว่า belok แปลว่าเลี้ยวคำว่า kiri แปลว่าซ้ายคำว่า kantornya แปลว่า ที่ทำงานนั้นคำว่า berjarak แปลว่า ระยะห่าง ระยะทางคำว่า sekitar แปลว่า ประมาณ สำหรับประโยค Terima kasih Bu แปลว่าขอบคุณค่ะ หรือขอบคุณครับ คุณผู้หญิง สำหรับประโยค Sama sama แปลว่าไม่เป็นไร